ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนโครงการ CCTV ด้านความมั่นคงณจังหวัดลบบุรี ปัญหาเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในทุกวันนี้ นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยสาเหตุของการฝ่าฝืนกฎจราจร และความไม่มีระเบียบวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเหตุนี้ ทีมนักวิจัยคนไทย จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีการประมวลภาพที่จะนำมาช่วยตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ได้ผลเป็นอย่างดีแล้วนะครับ วทช ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียดำเนินการโครงการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวสำหรับ CCTV ด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดลบบุรี โดยระบบจะตรวจจับการขับขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับขี่ยานพาหนะที่เปลี่ยนช่องจราจรในเส้นทึบ ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนดเป็นต้น ที่ผ่านมามีการติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดที่มีการฝ่าฝืนกฎจราจรบ่อยครั้งโดยซอฟต์แวร์จะตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆ แล้วประมวลผลภาพสามารถบันทึกภาพก่อนการกระทำผิดขณะ กระทำผิด หลังการกระทำผิด และบันทึกเป็นคลิปวิดีโอสั้น ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการออกใบสั่งผ่านระบบต่อไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในการตรวจจับผู้กระทำผิดและช่วยลดความอันตราย ของการขับขี่บนท้องถนนได้เป็นอย่างดี สนับสนุนงานวิจัยโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000